ตามช่องเซล่า ใหม่สินได้ตามนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะ